พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Thailand Tech Show 2018 เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม การทำธุรกิจในยุคนี้ ถ้าเริ่มต้นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก็จะสามารถทำธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ สวทช และเครือข่ายพันธมิตรมีผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง พร้อมต่อยอดมาเสริมให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเลือกช็อปได้ในงาน Thailand Tech Show 2018 ครับ สวทช ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดงาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม วันที่ 4-8 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา โดยได้รวบรวม งานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ มาจัดแสดงกว่า 300 ผลงาน ครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม คือการแพทย์ เวชสำอางและเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์เกษตรและประมงอาหารและเครื่องดื่มสื่อการเรียนและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการและนักลงทุน สามารถเข้าถึงงานวิจัย และเลือกช็อปเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ ที่สำคัญคือ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและเจรจาธุรกิจกับนักวิจัยผู้พัฒนาผลงาน พร้อมกับบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรที่จะตอบโจทย์ให้กับ SME เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค 4.0 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TM m c สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000